พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเอาชีวมวลแบบปั้นมือได้ด้วยตนเอง สังที่เป็นของเหลือจากการปลูกข้าวโพดนำมาทำเชื้อเพลิงได้ครับ แต่โดยทั่วไปแล้วเชื้อเพลิงจากสังข้าวโพดจะให้เปลวไฟน้อย เกิดควันเยอะ ซึ่งปัญหานี้นักวิจัยไทยแก้ไขได้ โดยพัฒนาเตาชีวมวลที่เหมาะกับการใช้เชื้อเพลิงจากสังข้าวโพดได้แล้วนะครับ สวทช ภาคเหนือ สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์องอาจส่องสี พัฒนาเตาชีวมวลแบบปั้นมือได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเตาแก๊สซิไฟเออร์ที่เหมาะกับการใช้สร้างข้าวโพดเป็นแหล่งพลังงาน โดยจะเกิดควันน้อยกว่า ในขณะที่ให้ความร้อนสูงกว่าเตาฟืนธรรมดา ซึ่งสั่งข้าวโพด 1 กิโลกรัม สามารถหุงต้มได้ประมาณ 30 นาที ตัวเตาก็ผลิตได้ง่าย และมีต้นทุนต่ำ ชาวบ้านสามารถทำเองได้โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ปัจจุบันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลแบบปั้นมือได้ด้วยตนเอง ให้กับสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลแม่ปังอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปั้นใช้ในครัวเรือน ซึ่งชุมชนผลิตได้เอง รวมทั้งสร้างเป็นอาชีพ หรือ รายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแกนนำ ในพื้นที่สำนึกรักบ้านเกิด ในการนำสางข้าวโพดและเศษชีวมวลมาเป็นแหล่งพลังงาน ช่วยลดปัญหาหมอกควันภาคเหนือตอนบนด้วย สนับสนุนงานวิจัย โดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000